你们好，欢迎来到我们的餐馆。你好，你好。你们想要点什么作为开胃菜？我想要南瓜汤。您呢？女士，一杯白芦荟奶昔。请稍等，为您送餐，大概十分钟。 สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่ 1 นี้เป็นสถานการณ์ในร้านอาหาร พนักงานบริการกล่าวทักทายลูกค้า ลูกค้ากล่าวสวัสดีตอบพนักงานถามว่าลูกค้าต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใด นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซุปฟักทอง พนักงานหันไปถามนักท่องเที่ยวหญิงว่าต้องการอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใดเช่นกัน นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า ต้องการซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว พนักงานต้อนรับขอให้นักท่องเที่ยว รออาหารที่จะถูกนำมาเสิร์ฟภายในเวลาประมาณ 10 นาที สำหรับประโยค你们好欢迎来到我们的餐馆แปลว่า สวัสดีค่ะพัตตาคารของเรายินดีต้อนรับค่ะ คำว่า你们好แปลว่า สวัสดีค่ะ ในประโยคนี้ใช้คำว่า你们ซึ่งแปลว่าพวกคุณเนื่องจากพนักงานต้อนรับเห็นว่ากำลังพูดกับแขกที่มีมากกว่าหนึ่ง คำว่า好แปลว่า ดี คำว่า欢迎 แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า来到แปลว่ามาถึงคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的เป็นคำไวยากรณ์แปลว่าของคำว่า餐馆แปลว่าร้านอาหารหรือพัตตาคารสำหรับประโยค你好แปลว่าสวัสดีคำว่า你แปลว่าคุณหรือเธอคำว่า好 แปลว่าดี ให้สังเกตว่าในภาษาจีนคำทักทายจะใช้คำบุรุษสรรพนามมาใช้กับคำว่า จีแปลตามตัวอักษรคือ คุณดี นั่นเอง สำหรับประโยค你们想要点什么作为开胃菜แปลว่า คุณต้องการอาหารเรียกน้ำย่อยแบบไหนคะคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า想要แปลว่าคิดอยากหรือต้องการคำว่าเปียนแปลว่านิดหน่อยคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า作为แปลว่าทำเป็นคำว่า 开胃菜อาหารเริ่มต้นสำหรับประโยค我想要南瓜แปลว่าผมขอซุปฟักทองหนึ่งที่ครับคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า想要แปลว่าคิดอยากหรือต้องการ ในภาษาไทยในกรณีนี้แปลว่าขอก็ได้เช่นกันคำว่า南瓜แปลว่าฟักทองคำว่าทองแปลว่าซุป สำหรับประโยค您呢女士แปลว่าแล้วคุณละ่ะคำว่า您呢แปลว่าแล้วคุณละ่ะคำว่า女士แปลว่าคุณสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิง ในภาษาไทยจะไม่ใช้แบบนี้หากไม่จำเป็น ส่วนใหญ่จะตัดทิ้งไปโดยแทนด้วยคำว่าค่ะ หรือ ครับสำหรับประโยค 一杯白芦荟奶昔แปลว่า ซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งถ้วยคำว่า一杯แปลว่าหนึ่งถ้วยคำว่า白芦荟奶昔แปลว่าซุปครีมหน่อไม้ฝรั่ง สำหรับประโยค请稍等为您送餐大概十分钟แปลว่ากรุณารอประมาณ10นาทีค่ะคำว่า请แปลว่าขอ稍等แปลว่ารอหน่อย ภาษาจีนจะวางคำว่าเ้าซึ่งแปลว่าหน่อยและเป็นคำขยายกริยาไว้หน้าคำกริยาคำว่า为您แปลว่าให้ท่านหรือให้คุณคำว่า ส่งฉันแปลว่าส่งอาหารคำว่าตาไก่แปลว่าราวๆหรือประมาณคำว่าสิบภาษาจีนอ่านว่าชิคำว่าเซนจงแปลว่านาที